Plus พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์อีก160รุ่นมาเพื่อให้บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วกรุณารอสักครู่ค่ะ514050ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ จากจำนวนการใช้บริการเฉลี่ยวันละกว่า 50,000ราย พนักงานหนึ่งสามต้องทำงานกันอยู่ตลอด 24ชั่วโมง ซึ่งในบางครั้ง